สวัสดีทุกคนนี่นะคะวันนี้เราไปตื่นเช้ากันพี่บาเรามาบุกแต่เช้าเลยครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันเนาะเดี๋ยวนี้จะพาน้องบาลันไปเที่ยว ไปที่ที่ไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ หมูอ้วนบาลอนของเรานะครับ ผู้โดยสารนั่งข้างป้าตื่นเช้าไปหน่อยยูสิหน้าง่วงเชียวไปเดินทางได้แล้วกันลูกตื่น ี้เราแวะพักระหว่างทางนะครับเติมพลังกันก่อนเนาะเดี๋ยวยังไง อีกประมาณสัก 200 กว่ากิโลนะครับจากกรุงเทพไปปานบุรีมันไม่ไกลนะครับกินอิ่มแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยไปเจอที่โรงแรมไป จากกรุงเทพไปปานบุรีเราใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าจนนั่นเองครับเส้นทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลย ับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในโซนของที่เป็น Family Zone นะครับ ก็จะมีห้องพักที่เป็น Family ทั้ง พักนะครับวันนี้เราพักที่ห้องแฟมิลี่สองนะครับ ไปเลยมกดมากนะครับตกแต่งเป็นไ์ลอฟนะครับน่ารักมากน่าอยู่มากเลยที่บาตื่นเต้นมบันตื่นเต้นมากเลยถึงห้องแล้วนะครับ เดี๋ยวอาจจะปล่อยให้น้องเนี่ย ดูฝั่งที่เป็นโซนวิลล่าบ้างนะคะฝั่งนี้เป็นสี่ห้องนอนนะคะตรงมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางครับผมทุกห้องเีปประตูมาเจอสรเข่าน้ำสามารถกระโดดเล่นน้ำได้เลยทันทีนะครับเดี๋ยวาจาย สร็จสิ้นภารกิจจัดแจงเรื่องห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆโรงแรมนะครับ ก็จะมีชายหาดเขากระโหลกนะครับอยู่ใกล้มากเดินทางเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้นเองนะครับชายหาดสวยงามมากแล้วก็เงียบสงบมากด้วย ใกล้ๆ กันนี้ก็จะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับสิ่งสักการะสำหรับชาวปราณบุรีที่เคารพนับถือนะครับมาถึงที่ปราณบุรีต้องขึ้นมาสักการะศาลเจ้าแม่ ทับทิมนะครับจุดนี้เอง เราสามารถมองเห็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะครับสวยงามมากๆ แล้วก็มองเห็นชายหาดรวมถึงบริเวณปากน้ำปราณบุรีอีกด้วย เดินทางทั้งวันมาจนเหนื่อยนะครับ หัวข้ามแบบนี้ต้องพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะไปเที่ยวตลาดนัดถนนคนเดินชื่อดังแห่งเมืองปราณบุรีนะครับของกินเพียบไปหมดเลยนะครับ แนะนำนะครับมาปราณบุรีเป็นตลาดนัดที่ต้อง ห้ามพลาดเลยนะครับ พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ใจดีมากเลยครับ สินค้ารวมถึงของกินต่างๆก็อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงอีกด้วยเดี๋ยวจีบ จุดนี้สังเกตได้เลยนะครับจะมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพเอง รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ ก็จะนิยมมาจับจ่ายใช้สอย แล้วก็ซื้อของน่ากินน่ากินของน่ารักน่ารักทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่าลืมนะครับมาปราณบุรี มาเที่ยวที่นี่ต้องมาเยือนตลาดเมืองเก่าปราณบุรี หรือถนนคนเดินนั่นเองครับผม จุดท่องเที่ยวสุดท้ายนะครับที่อยากจะแนะนำวันนี้นะครับ ก็คือไปชมนกยุงตัวเป็นๆนะครับนกยุงป่าที่สามารถหาได้บริเวณป่าโดยรอบของโรงแรมอ่าสีปากน้ำปานบุรีนะครับ สามารถติดต่อกับทางรีสอร์ทได้เลยนะครับ ว่าต้องการชมนกยุงนะครับ สามารถนั่งรถของโรงแรม นั่งรถแบบสบายๆกินลมชมบรรยากาศที่สดชื่นไปด้วยนะครับ หลังจากพาทัวร์เที่ยวรอบเมืองปานบุรี และก็ที่เที่ยวบริเวณรีสอร์ทนะครับสิ่งสุดท้ายที่ไม่อยากจะให้ลืมเลยนะครับก็คือการเล่นน้ำของสระว่ายน้ำที่โรงแรมได้แหละนะครับสระที่นี่นะครับใช้ระบบบำบัดน้ำเกลือทั้งหมดเลยนะครับแถมมีสระว่ายน้ำเราเลือกเล่นตั้งหลายสระด้วยกันนะครับอนาคตเห็นทางเจ้าของโรงแรมแววๆ มาว่า อาจจะมีการสร้างสวนน้ำบริเวณด้านหลัง ให้เล่นอีกด้วยโอ้โหอันนี้มันสุดยอดจริงๆเลยครับ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทริปพาท่องเที่ยวปราณบุรีนะครับ ต้องขอขอบคุณแองเจล่ารีสอร์ทนะครับ รีสอร์ทสุดหรู สไตล์ชิคๆพร้อมสระว่ายน้ำแบบพูลวิลล่านะครับ สนใจสำรองห้องพักและสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร เว็บไซต์และ Facebook ที่แนบไปด้านท้ายคลิปนี้ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับมาเที่ยวครั้งหน้ามีน้องหมา น้องแมวนะครับสนใจมาเที่ยวหาที่พักดีๆแบบนี้ ต้องที่แองเจล่ารีสอร์ทปราณบุรีนะครับ คลิป หน้า ไปเที่ยว ไหนพบกันใหม่ นะ ครับ ครั้งนี้ลา ก่อน นะ ครับ สวัสดีครับ